Halo Bu, kami mau mengambil bagasi kami. Siapa nama Anda, Pak? Bapak Filipe Ledu. Mohon ditunggu sebentar ya Pak. Sembari menunggu, bisakah Anda memanggilkan taksi untuk mengantar kita ke bandara? Pasti. Anda bisa menunggu di lobi. Sebuah taksi akan datang dan menjemput Anda 10 menit lagi. สำหรับบทเรียนที่ 6 ตอนที่ 3 นี้ นักท่องเที่ยวทั้งสองคนกลับมาที่โรงแรมเพื่อรับกระเป๋าที่ฝากไว้ พนักงงานโรงแรมถามว่าเป็นชื่ออะไร นักท่องเที่ยวตอบว่า คุณฟิลิป เลดู พนักงงานโรงแรมบอกให้นักท่องเที่ยวรอครู่หนึ่ง นักท่องเที่ยวพูดว่าในระหว่างรอขอให้โรงแรมเรียกรถแท็กซี่ เพื่อไปส่งที่สนามบินให้ได้หรือไม่ พนักงงานโรงแรมตอบว่าได้ และให้นักท่องเที่ยวรอที่ห้องโถงของโรงแรม รถแท็กซี่จะมารับนักท่องเที่ยวในอีกประมาณ10นาทีสำหรับประโยค Hello Bu Kami mau mengambil bagasi kami แปลว่าสวัสดี เรามารับกระเป๋าครับคำว่า kami แปลว่าเราคำว่า mau แปลว่าต้องการคำว่า mengambil แปลว่ารับ หยิบคำว่า bagasi แปลว่ากระเป๋า สำหรับประโยค siapa nama anda pak แปลว่าเป็นชื่อคุณอะไรครับ ความหมายตามสถานการณ์นี้คือฝากกระเป๋าไว้ในชื่อของใครคำว่า siapa แปลว่าใครคำว่า nama แปลว่าชื่อคำว่า anda แปลว่าคุณ สำหรับประโยค Bapak p h i l i p Ledoux แปลว่า คุณฟิลิปเลอดู ครับ สำหรับประโยค Mohon ditunggu sebentar ya Pak แปลว่า กรุณารอสักครู่หนึ่งครับคำว่า Mohon แปลว่า โปรดการุณาคำว่า ditunggu แปลว่า รอคำว่า sebentar แปลว่า ชั่วครู่ สำหรับประโยค sembari menunggu bisakah anda memanggilkan taksi untuk mengantar kita ke bandara แปลว่า ในระหว่างที่คอย กรุณาเรียกแท็กซี่สำหรับไปส่งที่สนามบินให้ด้วยครับคำว่า sembari แปลว่าในระหว่างที่คำว่า menunggu แปลว่าคอยคำว่า bisakah เป็นคำที่ใช้ประกอบการ ขอร้องให้ทำอะไรคำว่า anda แปลว่าคุณคำว่า มามังเยอกัน แปลว่าเรียก ในที่นี้คือโทรศัพท์คำว่า กิตาแปลว่าพวกเราคำว่าก็แปลว่าที่ ยังคำว่า bandara garis bawah แปลว่า สนามบินสำหรับประโยค pasti Anda bisa menunggu di lobby sebuah taksi akan datang dan menjemput Anda 10 menit lagi แปลว่า แน่นอนค่ะ คุณคอยที่ห้องโถงสักครู่ รถจะมารับคุณในอีกประมาณ 10 นาทีค่ะ คำว่า pasti แปลว่า แน่นอน คำว่า sebuah แปลว่าหนึ่ง เทียบกับคำนำหน้านามไม่ใช้เจาะจง คำว่า t a กซ i แปลว่าแท็กซี่ คำว่า akan แปลว่าจะคำว่า datang แปลว่ามา คำว่า dan แปลว่าและคำว่า menjemput แปลว่ารับคำว่าสปู u แปลว่าสิบคำว่า m เน i t แปลว่านาทีคำว่า ลากีแปลว่ากว่าหรืออีกครั้งหนึ่ง